Welcome everyone to Juno's with Just Coming So you guys have requested I react to this video from Dom Team Wook. Of course, reacted to a first video from them. Um, first time I believe I'm reacting to a video. Well, the one I reacted to was US versus Thailand, such as the cost of living, food, and so on and so forth. Weather. But you guys have requested another, another video, and I'm so grateful for you guys requesting this video. Please don't forget subscribe to Juno's with like, subscribe, share. <laughs> thank you let's go ahead and check out this video the original video the link will be in the description below okay thank you let's go ahead so, he is going to use ramen it looks like to fix he is really gonna use ramen to fix road. and one of the things is that this video has English subtitles so that's good โอเคเราจะตองใชประมาณ21 10กว่าห่อแล้วนะครับห่อหนึ่งมีประมาณ21ก้อนนะครับ แต่สำหรับ noodles. นคืออุปกรณ์ในการก่อสร้างอ o ้ that's quite a lot. เจ้ายีสิ How much for this? I w a n t e how much for a pack. มาม่าทั้งหมด609 Six, six h u n d ใช้ในการทำงานไปซื้อกาวต่อครับผม กาวร้อนรลังหนึ่งมีทั้งหมด1 0ขวดไม่รู้จะพอว้เพื่อนขอให้ไปซื้อเพิ่มมั้นี่ครับนี่ก็คือหลุมที่เรากำลังจะไปซ่อมนะครับดูนะครับว่าขับรถผ่านแล้วมันจะเป็นหแค่ไหนนะ ปึ๊บ จึกนี้นะครับ มันก็จะรู้สึกทันทีว่ามีหลุมอยู่นะครับ เราจะทำให้มันกลับมาได้แค่ไหนครับ ขั้นแรกก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับทำสัญญาณให้คนรู้อว่าเรากำลังซ่อมอยู่ครับวางไว้ Yes. Protect yourself อุปกรณ์ในการซ่อมของเราครับ He's gonna dig up the wood for real. เคลียร์พวกเศษหินที่มันอยู่ข้างในกันนะครับ Oh my gosh. จริงไหมอ่ะใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้จริงอันนี้มาม่าจริงครับกินได้ลองชิมดูอ่ออร่อยครับอร่อยงานผลเอาเลยฮะเราก็เทไปเลยว้าว Real noodles. I've seen videos like this where people would use these noodles to fix like a broken toilet, a broken sink. ถ้าเราใช้้มาเน broken table ไม่ต้องโกเหวต่อไปครับเราก็อไปเสร็จแล้ว Wow. นี่ฮะเราก็ลองทุบไปกน know you're gonna crush it. Not too hard. oh, wow. Oh my gosh, how you later? Wow. No, I would have been cool if he had something like which would crush and just have it pour out like powder form. Wow, Six hundred and nine. 609ราไม่พอต้องใส่เพิ่มอีกนิด more wow that is quite a, a, a you man passing there like what, what is going on แล้วก็เกี่ยนะครับใช้จอบมาเกี่ยให้มันเท่ากันร้อนร้อนอ่ะแบบแบบร้อนนะครับตอนนี้แดดโคตรร้อนเลย you need to stamp it more ต้องเพิ่มอีกนิดนึง more more มอกมอกมอกมอกมอกมอกมอกมอกมอกมอกมอกวางไปตอนไหนที่ยังไม่เสมอก็วางไปอ Ah, Lord, that's a lot of ramen noodles. That is a lot. ASMR. ASMR. Okay. รู้สึกว่าหลุมหายไปนะครับเราก็หยิบนี้ออกมาครับผมกาวน้ำหมดทั้งหมด50ขวดนี่คือ bottle of glue I think you should have gotten more ลืมซื้อถุงมือแล้วเอาต้องจอดกันอุ้ยมาละ Okay, let's see. โอ้ยออกแค่นี้ <laughs> It's not. I think this will be enough because Okay. only way this could work very well, I think, is if you put the glue in a bottle, open all the bottles and pour them in one like one single bottle with a spray, and then spray just spray. เลยต้องหากันไกล just pray I don't know if people have them get hard in the bottle should not นี่นะครับเราก็เทไปเลยครับผม yeah this is gonna take a lot <laughs> This is madness! Will this work? That's a lot of blue. I really think the best thing is to do is put a bottle and spray. spread all over that way it's evenly distributed ก็จะมีถุงมือมาใส่นะครับนะไม่ยั้นจะโดนมือแล้วมันจะติดแบบนี้ครับรู้สึกว่าแข็งๆนะตอนนี้นิ้วแข็งๆครับติดแล้วครับเอ้านิ้วสองนิ้วผมติดกันแล้วคนต้องระวังนะครับไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต้องค่อยลอกอ่าตอนนี้นิ้วติดกันแล้วทำอะไรไม่ได้ครับติดกันอย่าลองทำตามเองที่บ้านนะครับถ้าทำก็ควรจะมีถุงมือ you wear gloves คครับผมก็ไปซื้อกาวอีกแบบหนึ่งแล้ว so we got s o m เทง่ายกว่าเป็นกาวคนละแบบไม่ใช่กาวที่เขาใช้กันใน YouTube ไม่รู้ว่าจะทำได้เหมือนกันป่ะจะลองดูดีกว่าลองดูว่าจะช่วยได้ออกไปซื้อของมาเดียวเหมือนมีนกมาจิกเลยเท This one look is might look better. You can spread it. You can spread it better. Wow. เออเหมือนร้าคาราเมลทำได้ไหมเนี่ย Oh my. This is gonna be a mess. This is going to be a mess. to ไม่ใช่แล้วมาเชฟไปก่อนนะครับเผื่อจะช่วยได้ต้องรอให้มันซึมลงไปข้างล่างมั้ง This is gonna be a mess I didn't need too much in t a t list ดูเหมือนมันจะต้องใช้กาวเยอะมากกว่าที่คิดนะครับเนี่ย Yeah you need more glue นะเราก็ใช้กาวที่เรายังเหลืออยู่แล้ว You need more glue That is a lot of glue อันนี้คือกาวคนสุดท้ายของเราดูซิว่าจะออกมาเป็นยังไงครับ ผลออกมาจะเป็นไงตรงนี้เริ่มแข็งแล้วตรงนี้แข็งแล้ว แต่ว่าข้างบนเริ่มแข็งมแล้วตรงนี้ยังนิ่มๆอยู่เลย โดยเฉพาะตรงที่มีกาวยางนะสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับ ผมคิดว่า ถ้าใช้ปูนี่คงง่ายกว่านี้นะเราใช้ได้มามากครับปูน่าจะถูกไปเยอะอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อกาวอีกสักกล่องนึงครับ ผมไปซื้อมาอีกกล่องนึงแล้ว จะเป็นกล่องสุดท้ายที่ผมจะซื้อนะ เพราะว่าเงินจะหมดแล้วห้าสิบขวดนะครับ เริ่มเลย Morgan what That's a lot of glue will this work ขั้นต่อไปนะครับแล้วก็เอา I think it might อมา work ทครับัดลงไปให้มันแน่นโอ้ตอนนี้แข็งมากเลยนะลองมาดูใกล้ๆครับกดไม่ได้เลยโอเคจากนั้นเราก็ต้องพ่นสีให้มันไม่ดุดตานะจะได้ดูกลืน yeah กับพื้นถนนโอ้ h I thought it's spray to to just d i e then paint spray paint อ่ะแล้วก็ลงด้วยสีดำก่อน then great This is great โอเคครับตอนนี้ก็สีดำลงเสร็จแล้วให้มันดูกลมกลืนกับพื้นรอบข้างมากขึ้นอ่าเริ่มกลมกลืนแล้ว wow that is quite an idea quite an idea will it work we shall see สีดำลงอย่างนี้ครับ then you have to let it dry and then vroom. What you should do, if it works when it drives on it, then that's good. You should then reverse, hold brakes, and no. Let's see. โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมคิดว่าอย่าไปทำตามเลยครับมาม่าซ่อมถนนมันัน้ำหนักรถไม่ค่อยได้ครับก็ใช้ปูนดีกว่าถูกกว่าเยอะเลยคลิปนี้ผมหมดไปเกือบ5,000นะครับก็แต่ว่าได้ความแข็งแรงที่ไม่ค่อยดีใช้ปูนดีกว่าพันบาทก็ซ่อมได้ละยังมาต่อน่าจถูกกว่าแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่ถนนไม่มีหลุมครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าไปทำตามเลยครับถ้ากดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าคุณแค่อย่ากดซับสไครต์ครับบาย Great video, of course. Great idea, great effort. I think you should reverse and spin the wheel on it. So yeah, it can it can take on the weight. Nope, nope, nope. <laughs> okay, guys. So this one, of course, is from Dumb Team Work. Of course, thank you so very much for your questions video. That was a creative idea. I think it would have worked better if they had perhaps the noodle mixing with something a bit more binding. Okay. Um, maybe they could get a way to spray glue somewhere that they could spray it on rather than try to um, plaster it on or find some way they could mix noodles with something which would then um, get solidified when it gets hot or when it's heated or when it's dry, okay? But I think it's a creative idea, of course. Thank you so very much for your question. Don't forget check out the original video. The link will be in the description. Of course, check out their YouTube channel. Subscribe both to Dom Team Work and, of course, to Junos with Just a Commentary. Thank you so very much. Bye, guys. ผมยังไม่ปลูลืมเลยทีเดียวไม่ปลูลืมเลยทีเดียว บอกได้เลยว่าผมนำวิธีการนั้นใช้ชีวิต มาดำเนินชีวิต